ในหัวข้อนี้นะครับเราก็จะมาทำความรู้จักกันเกี่ยวกับ Google เอกสารกันนะครับสำหรับ Google เอกสารหรือว่า Google Document นะครับ เป็นชุดโปรแกรมที่มีลักษณะการทำงานคล้ายกับชุดโปรแกรมใน Microsoft Office ซึ่งประกอบไปด้วย Google Doc s นะครับ ที่มีลักษณะการทำงานคล้ายกับตัวโปรแกรม Microsoft Word Google Slide นะครับ อันนี้ก็จะมีลักษณะการทำงานคล้ายกับตัวโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะครับ แล้วก็ Google Sheet s นะครับ ซึ่งจะมีลักษณะการทำงานคล้ายกับตัวโปรแกรม Microsoft Excel นะครับ นอกจากนั้นแล้วยังนะครับ ยังมีในส่วนของตัว Google Form นะครับ เพิ่มเติมขึ้นมา ซึ่งอันนี้ก็ใช้สำหรับการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์นะครับ ซึ่งสามารถทำงานร่วมกันกับตัว Google Sheet s ได้นะครับ โดยถ้าเทียบกับในส่วนของตัว Microsoft นะครับ ก็จะมีในส่วนของตัว Microsoft Form นะครับ อันนี้ก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับ ในส่วนของตัว Office 365นะครับ ก็สามารถสร้างแบบฟอร์มได้เช่นเดียวกันนะครับ ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในส่วนของ 3ตัวโปรแกรมเบื้องต้นนะครับก็จะมีในส่วนของ Google Docs Google Slide แล้วก็ Google Sheets นะครับ ซึ่งเราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแนะนำในส่วนของตัว Google เอกสารนะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะทำงาน โดยการ ทำงานร่วมกันตรงนี้นะครับเข้าถึงได้ทุกที่นะครับ อันนี้ก็เป็นคุณสมบัติหลักอยู่แล้ว แล้วก็เพิ่มใช้งานนะครับ แก้ไขแบบเรียลไทม์ได้ไม่ต้องบันทึกนะครับเพราะตัวโปรแกรมจะบันทึกอัตโนมัติซึ่งจะเก็บไว้ใน Google Drive ให้เรานะครับในการทำงานนะครับเราก็สามารถที่จะเปิดขึ้นมาแก้ไขไปมาได้นะครับ โดยใช้ตัว ส่วนขยายหรือว่าแอปก็ได้ นอกจากนั้นแล้วเรายังสามารถแปลงไฟล์นะครับระหว่าง Word กับตัว Google เอกสารนะครับสลับไปสลับมาได้นะครับในส่วนของตัว Google Sheet ก็เช่นเดียวกันนะครับ ลักษณะการทำงานก็จะคล้ายๆกันทำงานร่วมกันได้ไม่ต้องกดแชร์แล้วก็สามารถแปลงไฟล์ไปมาระหว่างตัว Excel กับ Google Sheet ได้เหมือนกันนะครับ ในส่วนของ Google Slide นะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างงานนำเสนอ ก็ลักษณะคล้าย ๆกันนะครับ สามารถทำงานร่วมกันได้เหมือนกันนะครับ แล้วก็สามารถที่จะแปลงไฟล์ไปมาระหว่างตัว Microsoft PowerPoint กับตัว Google Slide ได้เหมือนกันนะครับ นอกจากนั้นแล้วนะครับ เราสามารถที่จะนำไปใช้ในการนำเสนอได้อย่างง่ายดายนะครับผ่านตัว Chromecast หรือว่า Hangout หรือว่า AirPlay ได้เลยนะครับ ซึ่งในเนื้อหาในหน่วยนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะเรียนรู้การทำงานในส่วนของตัว Google Doc s Google Slide แล้วก็ Google Sheet นะครับ ซึ่ง ทั้ง 3 ตัวเนี้ยเราสามารถที่จะเข้าไปใช้งานผ่าน หน้าเว็บได้โดยตรงหรือว่านะครับ เราสามารถที่จะใช้งานผ่านตัวได้เลยก็ได้เช่นกันนะครับ ถ้าในกูในส่วนของได้นะครับถ้าในส่วนของได้นะครับสังเกตดูนะครับ ในปุ่มใหม่ตรงนี้เขาก็จะมีตัวตัว Google เอกสาร Google Sheet แล้วก็ Google Slide มาให้แล้วนะครับซึ่งจะเป็นตัวโปรแกรมหลักๆนะครับที่รวมอยู่ใน Google Drive ในส่วนของ Google Form เราก็สามารถที่จะไปที่เพิ่มเติมตรงนี้ได้นะครับ เดี๋ยวเราก็จะไปเรียนรู้การใช้งานเบื้องต้นนะครับสำหรับ3ตัวนี้ ในหัวข้อต่อๆไปนะครับ